นักศึกษาครับในบทที่ 2 นี้เรามาสรุปกันนะครับว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้าง ในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรธุรกิจเนี่ยสิ่งสำคัญหรือคำสำคัญที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือคำว่า การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศหรือว่า information system management การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเนี่ยก็คือการจัดการระบบข้อมูล โดยที่เราจะต้องมองข้อมูลในองค์กรอย่างเป็นระบบ คือมีการ Input หรือมีการนำเข้าข้อมูล สู่การ process หรือการประมวลผลข้อมูล และก็การนำเสนอข้อมูล ข้อมูลเนี่ยที่นำเสนอก็จะต้องไปยังคนที่ต้องการใช้ข้อมูลได้อย่างถูกคนถูกต้องและก็ถูกเวลา ยกตัวอย่างเช่นที่ธนาคารนะครับพนักงงานที่ทำหน้าที่เบิกจ่ายเงินให้เราเนี่ยเขาก็จะต้องได้รับข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลนะครับ โดยเป็นข้อมูลของเราเนี่ยมาปรากฏที่หน้าจอ แล้วเขาก็จะเห็นว่าข้อมูลคนนี้ลูกค้าคนนี้มีข้อมูลหรือไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้หรือไม่จำนวนที่ลูกค้าร้องขอมาเนี่ยสามารถเบิกได้หรือไม่ เมื่อเห็นแล้วนะครับเบิกได้เขาก็จะทำการจ่ายเงินให้ แล้วก็ตัดบัญชีพอตัดบัญชีเสร็จข้อมูลเนี่ยก็จะวิ่งกลับไปที่ฐานข้อมูลเพื่ออัปเดตข้อมูลล่าสุดให้ตรงกลางเนี่ยมีข้อมูลล่าสุดว่าาเงินถูกตัดไปละเงินเหลืออยู่เท่าไหร่ ในฐานะนักบริหารไอทีเราจะต้องมององค์กรของเราให้เป็น process input process แล้วก็ output นะครับข้อมูลจะไหลเข้ามา แล้วก็นำไปประมวลผล แล้วก็เก็บบันทึกหรือนำเสนอต่อไป ในภาพกว้างของการบริหารข้อมูลเนี่ยจะต้องอมีความมองถึงความเกี่ยวข้องของข้อมูลในแต่ละส่วนขององค์กรนะครับ ซึ่งเป็น input process output ซึ่งกันและกันมีความเชื่อมโยงกันอยู่นะครับ หรือว่าถ้าเราจะเรียกมันว่าถ้ามองภาพองค์ใหญ่ขององค์กรเป็น main process และใน main process นั้นก็มี sub process ย่อยๆ ไล่ลงมาและเชื่อมโยงต่อกันทั้งหมด ตรงนี้คือความหมายของคำว่า information system ในองค์กร และเราเองเป็น management ก็มีหน้าที่มองให้เห็นแล้วก็สามารถจัดการได้นะครับ บทสรุปที่เราได้เรียนรู้จากดอยคำนะครับ ก็คือ ที่ดอยคำเนี่ย จะต้องเขาประสบความสำเร็จได้เพราะว่าทุกคนร่วมมือกันนะครับ แล้วก็คนเป็นปัจจัยที่ทำให้งานสำเร็จ คนที่ทำงานจะต้องมีประสิทธิภาพนะครับ มีความรู้มีความสามารถในการทำงานได้จริง ๆ นอกจากนั้นแล้วยังต้องสามารถสร้างสรรค์งานใหม่ ๆได้ การทำงาน ในสภาพแวดล้อมที่คนที่มีความแตกต่างกันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ที่ทางดอยคำเขาก็บอกว่าจะต้องอสามารถที่จะบริหารจัดการให้คนที่มีอายุที่ต่างกัน มีความรู้ที่ต่างกัน สามารถทำงานร่วมกันได้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กร ในกรณีศึกษาที่2นะครับก็คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเห็นว่าในการนำเอาไอทีมาใช้ในองค์กรเนี่ยต้องเริ่มจากการมององค์รวมขององค์กร ว่ามีระบบใด อยู่บ้างนะครับ แล้วก็ระบบที่เราต้องการจะพัฒนามีอะไรบ้างพันธกิจของเราคืออะไร นโยบายในภาพรวมเป็นยังไงนโยบายในเรื่องของ IT เป็นยังไงนะครับ จากนั้นก็มีการวางแผนให้ชัดเจน ว่าจะทำอะไรทำเมื่อไหร่ แล้วก็ต้องการการสร้างการมีส่วนร่วมจากใครบ้างนะครับ ต้องมองตั้งแต่ผู้บริหารผู้ใช้งานผู้พัฒนาระบบให้ทำงานร่วมกัน ทั้งหมดนี้เนี่ยก็เพื่อประสิทธิภาพขององค์กร พื่อให้การทำงานเนี่ยได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เมื่อทำงานสำเร็จแล้วจะเห็นว่าระบบไอทีจะทำให้เราสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายนะครับ แล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากให้มีประสิทธิภาพ มีการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ ซึ่งในอนาคตเราก็จะใช้ข้อมูลเดิมนะฮะในอดีต ไล่ขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน และข้อมูลอาจจะมีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับภายนอกนำมา ประมวลผลและอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะวางแผนและตัดสินใจได้ ตรงนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากบทนี้ก็คือ องค์กรของเราเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานหรือว่าซัพพลายเชนนะครับแล้วตัวเราเองอาจจะมองตัวเองเป็น value chain ซึ่งใน value chain เองก็จะมีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมหลักกิจกรรมสนับสนุนที่มีความเชื่อมโยงกัน ในแต่ละกิจกรรมย่อยเนี่ยก็จะทำหน้าที่สร้างคุณค่าโดยที่มีปัจจัยนำเข้า ผ่านการประมวลผลแล้วก็ส่งออกส่งถัดไปเมื่อเพิ่มคุณค่าเสร็จก็ส่งในกระบวนการถัดไป การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรเราจะมององค์กรในภาพรวมให้ออกนะครับแล้วก็ใช้แนวคิด value chain ช่วยให้การมององค์กรเนี่ยเชื่อมโยงสามารถที่จะเชื่อมโยงระบบสารสนเทศในแต่ละกิจกรรมเข้าหากัน แล้วก็ เมื่อเราเชื่อมให้ให้ได้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าองค์กรจะมีประสิทธิภาพขึ้น จะสามารถบริหารและเห็นภาพภายในองค์กรได้ดี นำไปสู่การตัดสินใจที่ดี แล้ว value chain เองก็จะไปเชื่อมกับ supply chain แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันใน supply chain ก็ทำให้งานของ chain เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับเราเองได้เรียนรู้ว่าการนำ IT มาใช้ในองค์กรเนี่ยมีประเด็นที่สำคัญมากๆก็คือผู้บริหารต้องชัดเจนครับ ว่าจะนำเอาไอทีมาทำอะไรเพื่ออะไร และมีการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรได้มากได้น้อยอย่างไรนะครับ ผู้บริหารควรจะอยู่ร่วมในการตัดสินใจในการออกแบบระบบข้อมูลในองค์กร แล้วก็มองในเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณนะครับ ช่วยตัดสินใจในการเลือกระบบงาน เป็นผู้ใช้ที่ดีและก็เป็นผู้ที่ร่วมสร้างบรรยากาศไอทีในองค์กรด้วย เมื่อองค์กรสามารถที่จะติดตั้งและใช้ระบบไอทีในองค์กรได้สำเร็จ ก็จะทำให้องค์กรมีความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำขึ้น มีความยืดหยุ่นในการตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น ซึ่งหมายถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และก็ยังเป็นการพัฒนาองค์กรให้อยู่ในโลกได้อย่างยั่งยืน ในยุคปัจจุบันด้วยครับ